หากได้รับข้อความสแปมจากคาสิโนซันซิตี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะจัดการปัญหานี้ได้อย่างไรบ้าง ข้อความที่ถูกส่งเข้ามานั้นเป็นการส่งผ่านช่องทาง iMessage นะครับไม่ได้ส่งผ่าน SMS การส่งข้อความผ่านทาง iMessage ผู้ส่งสามารถส่งเข้ามาหาเราได้นะครับถ้าเขารู้ 1 บอร์โทรติดต่อ ถ้าสมมุติว่าเราเอาเบอร์โทรไปผูกกับ iMessage 2. อีเมล address ซึ่งเป็นอีเมลของ Apple ID ลักษณะมันจะคล้ายๆ กับ Hotmail Gmail เราจะได้อีเมลขยะบ่อย ๆ ลักษณะอาการมันจะเป็นคล้ายๆ กันครับ เหมือนกันเลยครับ กรณีของ Casino Sun City ที่ส่งเข้ามาหาทางเราทาง iMessage เนี่ย จะเป็นลักษณะการส่งผ่านทาง Gmail Hotmail นี่แหละ นี่คือข้อความที่พวกเราได้รับการเป็นข้อความที่ส่งมาจากางก a u ซันซิตี้คาสิโนนะครับ มันเป็นข้อความสแปม หรือว่าข้อความขยะนะครับ หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ ให้แตะเข้าไปข้อความที่ส่งมาครับ จากนั้นเลือกไปที่มุมบนสุดนะครับที่เป็นรูปคนทั้ง 3 คน เลือกไปที่ข้อมูลครับ เลือกไปที่อีเมลของคนส่งนะครับ แล้วก็เลือกปิดกั้นสายผู้โทรนี้ เลือกปิดกั้นรายชื่อ หลังจากนั้นครับขั้นตอนที่2ครับ ออกจากการสนทนานี้ครับ ให้เลือกเมนูข้างล่างสุดกดออกจากสนทนานี้ ต่อมาในขั้นที่3ครับให้ทำการรีพอร์ตหรือว่าแจ้งให้เป็นสแปมหรือว่าเป็นข้อความขยะไปนะครับให้เลือกไปที่เมนูที่ชื่อว่าแจ้งว่าเป็นขยะ ซึ่งบางคนอาจจะไม่มีตรงจุดนี้นะครับก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าใครมีนะครับก็เลือกลบและแจ้งว่าเป็นขยะนะครับการเปิดตัวกรองในแอป Message นะครับให้เข้าไปที่การตั้งค่าครับจากนั้นไปที่ข้อความ ให้เลื่อนมาเมนูที่ชื่อว่าฟิลเตอร์ผู้ส่งที่ไม่รู้จักเดิมทีเมนูนี้จะปิดเอาไว้นะครับให้เราเปิดเป็นสีเขียวในลักษณะนี้ สิ่งที่ตามมาข้อความสแปมเหล่านั้นจะถูกเก็บไว้ในส่วนของไม่ทราบชื่อผู้ส่งนะครับอยู่ในโซนโซนนี้ มันจะเป็นลักษณะเหมือนที่เราใช้ Gmail Hotmail ครับพอมีใครที่เราไม่รู้จักทำการส่งข้อความผ่านทาง iMessage มา ก็จะถูกเก็บไว้ในที่นี้เราสามารถที่จะทำการบล็อกได้นะครับในอนาคต ส่วนวิธีการสุดท้ายนะครับก็คือการปิด iMessage ครับจะทำให้เราไม่สามารถรับข้อความเหล่านี้ได้อีก เพราะว่าทางผู้ส่งนะครับเขาก็ส่งมาทาง iMessage ใช่ไหมถ้าเราปิดตัวนี้เอาไว้เราก็ จะไม่ได้รับ แต่สิ่งที่ตามมาก็คือเราจะไม่สามารถใช้ iMessage ได้ iMessage ก็จะมีข้อดีอยู่นะครับเวลาที่เราส่งข้อความที่เป็น text นะครับอาจจะเป็นส่ง SMS หรือว่าส่งข้อความอะไร ไปยังผู้ใช้ iOS iPad OS เขาจะใช้โปรโตคอลหรือว่าช่องทางผ่าน iMessage ตัวนี้ก็จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้นะครับแนะนำว่าให้เป็นวิธีการสุดท้ายแล้วกันนะครับถ้าใครอยากจะปิดจริง ๆ ก็ปิดได้ แต่ไม่แนะนำให้ปิดนะครับ5ขั้นตอนนะครับที่เราจะรับมือกับข้อความของ Macau Sun City Casino นะครับพวกข้อความขยะต่าง ต่างๆบน iOS iPad OS แล้วก็ Mac OS นะครับ หวังว่าข้อมูลที่ให้ไปในวันนี้ หลาย ๆ คนจะเข้าใจกับปัญหานี้มากยิ่งขึ้นนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามครับ ถ้าหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง i m o d Official ของพวกเราด้วยนะครับ สวัสดีครับ Let's go